ไอ้ยังปวดหัวยังงงไปหมดอืมโอเคครับผมขอกรา ด้วยนะผมวันนี้อยู่กับผมหนุ่มนาเกลือคนดีคนเดิมนะ และตอนนี้เราอยู่ในเกม Fortune Fortune นะครับผม อยู่ในค่ายของ PG Slot หรือ Slot PG Slot PG ล่าสุดนะผม Slot แตกง่าย Slot PG นะครับผม โอเควันนี้เรามาได้ทุน 500 บาทนะ จ๊ะก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หนุ่มนาเกลือกันด้วยนะครับผม เล่นเลยโปริติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะ ส่วนใครนะผมที่จะเล่นตามม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับผมอ่ะมาผมวันนี้เรามาได้ดุน 500 บาทนะ วันนี้จะมาจัดหนักสักหน่อยห่างเหินไปนานนะครับผม ช่วงนี้ฟอร์จูนออกกับฟอร์จูนมาแตกง่ายมากๆเลยนะครับผมใครจะเล่นก็แนะนำเกมนี้เลยเนาะไฟผมเราเริ่มนี่เบ็ด40 เลยละกันครับผม เกือบ 10%ของทุนเนาะเวลาเล่นนะผมผมแนะนำไม่เกิน10%ของเงินทุนดีกว่านะครับผมไ จริงก็ห้ามาเซ็นกำลังพอดีนะผมเล่นใช้เวลาหน่อยความเสี่ยงก็น้อยลงหน่อยลงโดดไหมโดดไหมไหมโดดความเสี่ยงก็จะน้อยลงนะผมเช่นอย่างนี้นะเห็นไหมจะหมดตูดละยังไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะผมเฮ้ยจะจะหมดตูดเหรอเฮ้ยเอาเร็วเร็วก็จะหมดตูดเหรอ เอออุ้ยขมุนตื่ไหวเลยบเลยนะผมไปครับผมสองรอบท้ายโดนเลยเรียบร้อยแล้วผมอุ้ยเลยนะจากห้าร้อยนะผมอุ้ยขมวดตูดหวานเี มันอังปาต้องเข้าละอังปาต้องเข้าละไม่เข้า ชิคหายแล้ว โอ้ไอ้ยังปวดหัวยังงงไปหมดอกวนตีนใช่ไหมโอ้ ถือว่าได้รอบเพิ่มแล้วกันนะ ผมมาได้มั้งสี่ร้อยไม่เป็นไรหรอก ก็ถือว่าเกือบหมดตู้แต่ก็ไม่หมดหนุ่นนะเกลือมันฆ่าไม่ตายมันสตีนะหมุนตั้งนานไหมกูศูนย์กูตะต่อยปาก ขออภัยในคำหยาบด้วยนะ ผมเป็นสีสันในการเล่นเท่านั้นนะ เรียบร้อย ผมเหลือสองอุ้ยเหลือสองรอบเรียบร้อย เรียบร้อยเรียบร้อยนะผมมีสิทธิ์ที่จะหมดสูงเออเติม ืดเกือบหมกตึกแล้วไปผมออโต้สิบรอบจัดไปอีกหนึ่งทีไม่โดดเดยโดดเดยมาผมโดดแล้วนะไม่มีทางหน้าต้องเปิด ยิงกระปูยิปปียิปปีโอ้โห เกือบหมดตูดนะออ้ยแต่เสียดายไม่ได้คูณสิบนะผมจะได้คูณสิบที่สองหมื่นเลยนะเอาเติมเลยกระปูจากเกือบจะหมดตูดกลับมากำไรเฉยแต่กำไรมันน้อยไปว่ะทุกผู้ชมมันน้อย มันน้อยโพดอ่ะไปต่อเนี้ยเพราะอะไรห้าร้อยตั้ง ตั้งเป้าไว้สักประมาณสองไอโดนสามสองห้าร้อยผมตั้งไว้สักประมาณสองพันห้าพันพอดีนะห้าเท่าพอดีเนาะ ก็อยากได้แต่วิ่งโดดสามสองวันคุณผู้ชมเอาเรื่องเนี่ยถ้าเกมเป็นแนวอย่างนี้นะผมถ้าได้แล้วคนรีบเลิกนะ ก็ช่วงแรกเห็นไหมสังเกตว่ามันไม่จ่ายเอาเหรือกระโปงยิ้มไปยิ้มไป สิบที่สี่หมื่นแล้วนะสองรอบนะสี่หมื่นแล้วนะไม่ให้เกินไปหรือเปล่าไม่กะเวนเกินไปเลยปะโอเควิ่งกับสี่พันแล้วโอ้ยไปกันต่ออีกนิดหน่อยละกันนะครับผมไปกันต่อยาวๆเอาไปกันต่อยาวๆก็ผมตันเหลือประมาณ3,500นะครับผมก็ตั้งจริงเลยเป้ามาเยอะแล้วแหละ อตัดเศษเผื่อจะเข้านะ ผมก็ไม่เป็นอะไรเนาะยิงได้นะคนรีบเลิกนะผมส่วนเว็บเนี่ยที่จะที่ผมเล่นอยู่นะผมจะไม่บอกชื่อเว็บนะแต่ผมได้แอบทิ้งไว้นะผมจะบอกให้เว็บนี้บักนะเว็บนี้บักเกมฟอร์จอนฟอร์จอนทุยฟอร์จูนออกกับฟอร์จูนเมาส์ตอนนี้บักนะผมเว็บนี้แนะนำเลย